องมือลงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเลยค่ะ สู่พระแดงบกเบานี้ก็ริงดุจริง ๆ มาแล้วจะเปิดมาคูณสองปัวปัวไปเลยเป็นไงคูณสามไปแล้วจ้าวันนี้นะคะ อยู่ที่หมุนสี่ร้อยเป็นไงสองหมุนห้าพันสี่ไปแล้วปัวปัวไปเลย ยิงไงซีปินมาไหมซีปินไม่ไมนมา เจต่อเจลูกรักมารักค่าปุ๊บปัวไปเลยคูณสองไปแล้วเจนะ อืมเก้าร้อยหกสิบบาทแต่ปุ๊บปัวไปเลยตาแบบนี้แบบอืมอินซีเลยอินซีเลยยังไงตีเป็นตีเป็นมาไหมมาไหมไม่มาสองพันหนึ่งหกสิบแป่ละตายังไงคูณสองยังไงคูณสองกระทิง ลูกรักกระทิงมาไหมไม่มาหกร้อยยังไงใครยังไงมาแล้วจ้ามาหมุนตัดมาแล้วจ้ามามาโอ้ยมามาจุกกคูณสี่ไปแล้วคูณสี่คูณห้าไปแล้วจ้า อุ้ยมาตีสปินมาแล้วเรียบร้อยคูณหกไปแล้วจ้าหนึ่งพันสี่ร้อยไปอู้สามพันหกบิ๊กวินปุ๊บปัวไปเลยเข้าตีสปินแล้วจ้ามาดูกันค่ะสิบหมุนวันนี้กับทิงจะฟาดไปเท่าไหร่ ยังไงมาตัววายปุ๊บปัวมาเลยจ้าตาทิงดุจริงๆค่ะวันนี้ใครอยากเล่นนะคะแต่ตรงเว็บเจอที่ไวสใหรืลก้าสามเก้าได้เลยเนี่ยค่ะยังไงวายตัววายมาแล้วตากาทีอู้ตาทีคุณขาดไปเลยจ้าคุณสามไปแล้ว ยังไง อืมสามพันสองสี่สิบอีกเจ็ดหมุนโป๊ะยังไงมาไหมยังไงหกหมุนโป๊ะอืมกระทิงลูกหลัก จริงๆกระทิงดุไปเลยจ้าคูณสี่ไปแล้วจ้าคูณสี่ยังไงเว้ยมาฮิกก็กลับมาแล้วจ้ายังไงคูณห้าบิ๊กวินไปแล้วหมื่นสองปัวจริงจริงอีกห้าหมุนเท่านั้นค่ะ อีกห้าหมุนเท่านั้นวันนี้ยังไงแต่เท่าไหร่มาดูกันเลยนี่ค่ะ